วิธีการรับเงินผ่านทาง Nemo TV ทำอย่างไร ไปรับชมกันได้เลย อันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ ไปที่แอป Nemo TV ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะรับเงินจากที่นี่ใช่ไหมฮะ นิโมทีวีเนี่ยขั้นต้นนะครับ เขาจะไม่โอนเงินให้เราโดยตรงนะครับ เวลาเรารับเงินผ่านนิโมทีวีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะครับ หรือว่าจะเป็นเพชรที่ผู้ชมนะครับโดเนทเข้ามา เขาก็จะโอนเข้ามาในแอปพลิเคชันนิโมที่เราไลฟ์สตรีมก่อนนะครับวิธีการสังเกตนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับแอปนิโมและไปที่ฉันนะครับ หรือถ้าภาษาอังกฤษนี่น่าจะเป็นมีหรือเปล่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะ นะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับ ศูนย์ผู้ถ่ายทอดสดนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเพชรสีแดง กับสี น้ำเงินอยู่เพชรสีแดงเนี่ยก็คือเพชรที่เป็นเงินเดือนนะครับทางนีโมทีวีจะโอนมานะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับเงินเดือนก็นี่ครับด้านบนนี้นะครับผมทำคลิปวิดีโอนะครับหารายได้จากทางนีโมทีวีนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผม ส่วนสีฟ้านะครับก็จะเป็นเพชรที่เพื่อนๆได้รับมาผ่านทางโดเนทจากผู้ชมนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมารวมกันอยู่ในสีฟ้าสุดท้ายแล้วมันจะรวมกันเป็นเงินก้อนเดียวนะครับนีโมก็จะคิดเงินให้นะครับภายในสิ้นเดือนนะครับอย่างตรงนี้นะครับมาดูนี่ฮะพอนีโมคิดเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไปขึ้นที่รายได้ของฉันนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมมีเงินค้างอยู่ในบัญชีอยู่ที่ 0.2 นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะถ่ายทอดให้ดูตอนที่เงินเดือนมันเยอะๆนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าผมอ่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับ รายได้ของฉันนะครับมันก็จะขึ้นนะครับในนี้นะฮะยอดเงินในบัญชีนะครับ0.27 US ดอลลาร์นะครับนี่คือเงินที่ผมเหลืออยู่นะครับวิธีการรับเงินนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ช่องทางคือผ่านทาง Air Wallet นะครับหรือผ่านทาง p a y o n e e r นะครับซึ่ง ถ้าผ่าน Air Wallet เนี่ยมันก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรส่วนทาง p i o n e e r นะครับหรือตัว p i o n e e r เนี่ยนะครับมันจะต้องสมัครบัญชี p i o n e e r ก่อน แล้วก็เอาบัญชีธนาคารไปผูกกับ p i o n e e r อีกทีนึงแล้วก็เอาบัญชี p i o n e e r มาผูกกับตัวแอป Nemo ซึ่งมันหลายขั้นตอนนะครับ พอแอป Nemo โอนเงินเข้าแอปเราต้องโอนจากแอปไปที่ p i o n e e r และโอนจาก p i o n e e r ผ่านทางไปที่บัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมันจะเป็นหลายต่อแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมหลายครั้งนะครับทำให้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ผมแนะนำให้โอนผ่าน Air Wallet หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง จะดีกว่านะครับ ก็กดเข้าไปนะฮะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะ ถ้าผ่านทางเพโอนี e r เนี่ย ขั้นต่ำในการทำยอดเงินนะครับ จะอยู่ที่ 50 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ355ก็ประมาณ1,500ถึง1,600 บาทนะครับแล้วแต่ อัตราการแลกเงินในช่วงนั้นๆนนนะครับซึ่งเราต้องเก็บเงินเยอะพอสมควรนะไหนจะโดเนท ไหนจะเงินเดือนอะไรด้วยนะครับ ซึ่งถอนได้ตั้งแต่ 50 US ดอลลาร์นั่นคือขั้นต่ำนะครับจนถึง 5,000 US ดอลลาร์นี่คือขั้นสูงสุดนะครับต่อเดือนนะถอนได้ไม่เกิน 5,000 US ดอลลาร์นะครับส่วนทาง Air Wallet นะครับผมสำหรับใครที่ ไม่ได้มียอดเงินเยอะแล้วก็คิดว่าจะถอนเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกเป็น Air Wallet ก็ดีเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันผูกกับบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับ แล้วก็โอนโดยตรงได้เลยมันก็จะง่ายกว่านะฮะมาดูตรงนี้นะครับนะครับ วิธีการถอนนะครับ อันนี้นะครับผมแอดบัญชีธนาคารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสมัครใหม่เนี่ยและยังไม่มีบัญชีธนาคารนะครับ ให้กดไปที่บัตรธนาคารนะครับ มุมขวาบนเห็นไหมครับ กดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดคำว่าผูกใหม่นะครับ เสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับ ที่อยู่ของบัญชีรับจ่ายนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยนะครับเลือกประเทศไทยนะครับ ใส่ชื่อนามสกุลลงไป แนะนำนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ที่ตรงกับบัตรประชาชนนะฮะซึ่งเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ย มันจะมีชื่อภาษาอังกฤษ นะครับอยู่ในบัญชีธนาคารด้วยนะครับ และชื่อภาษาอังกฤษของบัญชีธนาคารจะตรงกับบัตรประชาชนเลย ซึ่งในที่นี้นะครับสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีนะครับ ผมให้ใช้บัญชีของผู้ปกครองนะครับ เพราะว่าถ้าอายุไม่ถึง 18 ปี เราจะไม่สามารถผูกบัญชีธนาคารได้นั่นเองนะครับ เอาบัญชีผู้ปกครองมาใช้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับเอาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วย และแน่นอนนะครับ ต้องบอกผู้ปกครองก่อนนะครับ เพราะว่าไม่งั้นนี่ เดี๋ยวเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้ปกครองเอาไปใช้เลยนะ จะยากเอานะฮะ ตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลลงไป ตรงนี้ครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิด เห็นไหมว่านะครับ ตรงนี้ฮะ ดูตรงพศวันเกิดนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะไม่สามารถเลื่อนเกินปี 2003 ได้เลยนะครับ ซึ่งอายุนะครับ ของเด็กที่เกิดปี 2003 เนี่ย จะอยู่ที่ 18 ปีพอดีนะครับ2004 2005 2006เนี่ย อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถผูกบัญชีธนาคารได้ ฉะนั้นแน่นอนครับว่าอาจารย์อมแนะนำให้ใช้เป็นบัญชีของผู้ปกครองนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับให้ผู้ปกครองรับทราบด้วยนะครับ เราจะได้ทำงานอย่างมีความสุข แล้วก็แน่นอนว่าจะได้ไม่มีใครมาติชินนินทาเราได้นะครับ แล้วก็ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้นะครับผมเกิดปี 1992 นะครับครับผมก็กดยืนยันปึ๊บตรงนี้นะครับใส่ชื่อบัญชีอ่าผมจะใส่ชื่อบัญชีของผมเองนะครับไม่ เว้นวรรคนะครับ ใส่ชื่อแล้วนามสกุลต่อได้เลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษผมอะ่ะมันไม่ได้เขียนอย่างนี้ครับคุณผู้ชม แต่ว่าอำเภออ่ะมันเขียนชื่อภาษาอังกฤษกับนามสกุลภาษาอังกฤษผมผิดนะครับทำให้ผมก็ต้อง จำยอมครับ ใช้ชื่อนามสกุลนี้ต่อไปในอนาคตนะครับทำไงได้ฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่ารู้กันแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับกดถัดไป ทีนี้มาดูตรงนี้ครับชื่อธนาคารนะครับ เราใช้บัญชีธนาคารอะไรเลือกอันนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกรุงเทพนะครับ อันนี้กรุงเทพนะอันนี้อยุธยานะครับ กสิกรนะครับ แล้วก็กรุงไทยนะครับ ส่วนอันนี้ไทยพาณิชย์ หลักๆกก็จะมีแค่ 4 ธนาคารนี้แหละนะครับ คงไม่มีธนาคารอื่นนะ มีธนาชาติทหารไทยนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วผมว่ามันมีธนาคารค่อนข้างครบเลยทีเดียว แต่ว่าที่แนะนำก็จะมีกรุงเทพกรุงไทย กสิกรนะครับ แล้วก็ไทยพาณิชย์นี่แหละ มันจะง่ายๆ หน่อยนะครับ ของผมเป็นบัญชีกสิกรนะครับ นะครับ บัญชีธนาคารให้ใส่เลขนะครับนี่ถ้าไม่มั่นใจนะครับ กดดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ กรอกเลขนะครับ พอกรอกเสร็จแล้วนะครับใส่อีเมลที่สมัครของธนาคารนะครับอันนี้ก็ต้องถามผู้ปกครองว่าใช้อีเมลอะไรนะจริง ๆ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่นะครับเวลาทางนีโมทีวีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนไปที่อีเมลนะครับเราจะได้ทราบว่าเงินเข้าแล้วนะ อะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วกัน ส่วนตรงนี้นะครับใส่บัญชีธนาคาร เสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับอ่ามาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับพอกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะใช้รหัสยืนยันผ่านทางมือถือนะครับซึ่งมือถือที่เราผูกเบอร์ไว้กับทาง Nemo TV นี่แหละนะครับก็กดรับรหัสยืนยันนะครับเดี๋ยวมันจะส่งเด้งมานะฮะอ่ะรหัสมาแล้วนะครับเราก็ใส่ไปครับ827606นะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์ เห็นไหมครับว่าเราก็จะผูกบัญชีธนาคารเรียบร้อยนะครับธนาคารกสิกรแบงค์นะครับหรือกสิกรไทยนะครับชื่อบัญชีรนฤทิ์ศรีสองเมืองนะครับเลข บัญชีนะครับ0698780916ครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะโดเนทให้ผมผ่านทางบัญชีนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะได้นะ อ่ะนะครับพอกรอกบัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ถึงเวลาถอนเงินนะครับ พอเรามียอดเงินนะครับ ครบ 20 US ดอลลาร์นะครับ คือขั้นต่ำในการถอนนะ แล้วก็มากรอกยอดเงินตรงนี้ได้เลย สมมุติว่าเรามีเงิน25ดอลลาร์นะครับ แล้วกรอก25นะครับ นี่นะ ซึ่งผมมีมัน 0.27 สตางค์อ่ะนะครับ มันก็ไม่สามารถที่จะถอนได้นั่นเองนะครับ ผมกดถอนไปแล้วขออภัยเพื่อน ๆ ด้วยละกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับพอกรอกยอดเงินเสร็จปุ๊บมากดรับรหัสยืนยันกรอกรหัสยืนยันและกดยืนยันการถอนนะครับแล้วก็รอ 10 ถึง 20 วันทำการนะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ข้อมูลดีๆ นะครับ กับการรับเงินผ่านทาง n e m o TV นะครับ ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ ครั้งต่อไปนะครับ จะเป็นวิดีโอการสอนทำอะไรนะครับ ผมก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามช่องนะครับ ผมกด Subscribe นะครับ กดปุ่มกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดวิดีโอดี ๆ นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้กับพวกเราด้วยนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองใด ๆ ทั้งสิ้นเลยนะครับผมสำหรับวันนี้อาจารย์โอมนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกัน แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า ครับ